ครับในหัวข้อสุดท้ายในหน่วยนี้นะครับ เราก็จะมาดูกันในเรื่องของการกำหนดหน้าเว็บที่เราสร้าง ทั้งหมดนี้นะครับ ให้เป็นหน้าแรกนะครับ เราสามารถที่จะกำหนดหน้าเว็บของเราที่เราสร้างนะครับ ในแต่ละหน้าเนี่ยถ้าต้องการให้หน้าเว็บหน้าไหนเป็นหน้าแรกนะครับ หรือว่าหน้าโฮมเพจของเรานะครับอันนี้ก็คือเอาไปใช้ในกรณีที่ผู้ชมเข้า ผ่านตัว URL เว็บไซต์ของเรามานะครับ ตัว Google Site ก็จะนำเสนอหน้าที่เราต้องการนะครับ ที่กำหนดให้เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ ก็จะไปแสดงเป็นหน้าแรกนะครับ ลักษณะการกำหนดค่านะครับ ก็จะคล้ายๆกับการทำงานในเมนูก่อนหน้านะครับ ก็คือคลิกที่ปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เราทำการกดนะครับทำให้เป็นหน้าแรก เดี๋ยวเราจะทำให้หน้าในส่วนของการแทรกวัตถุตรงนี้เป็นหน้าแรกนะครับ เวลาเข้ามาก็ให้แสดงหน้าให้แสดงหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับ ก็คลิกด้านหลังตรงนี้ จากนั้นทำให้เป็นหน้าแรก สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ หน้าแทรกวัตถุตรงนี้ก็จะ ถูกดึงมาไว้ด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วก็สังเกตไอคอนด้านหน้าก็จะเป็นรูปบ้าน ตัวเมนูด้านบนตรงนี้ ก็จะมาอยู่ที่ลำดับแรก เวลาเราเข้าเว็บไซต์นะครับ หรือว่าผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์มา ตัว Google Site ก็จะดึงหน้านี้นะครับ มาแสดงให้ผู้เข้าชมเว็บ เป็นหน้าโฮมเพจของเรา นะครับ อันนี้ก็ไม่ยากนะครับในการตั้งค่าในส่วนของทำให้หน้าเว็บที่เราต้องการเนี่ยให้เป็นหน้าแรก สามารถกำหนดกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับ ก็ทุกหน้าเว็บนะครับเราสามารถที่จะกำหนดให้มาเป็นหน้าแรกได้ นอกจากนั้นแล้วหน้าเว็บในแต่ละหน้า อย่างที่อธิบายไปในก่อนหน้านะครับ ก็คือเราสามารถที่จะโยกย้ายตำแหน่ง ได้ตามต้องการนะครับ ว่าจะให้ไปไว้ตรงไหนบ้าง จะไปอยู่สับเป็นหน้าเว็บย่อย ของเว็บไซต์หลักกันไหนหรือ จะดึงออกมาให้อยู่ในระดับเดียวกัน สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ อันนี้ก็เป็นข้อดีของตัว Google Sites นะครับ ก็คือเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการลบและทำใหม่ แต่เราสามารถที่จะเอาหน้าเว็บที่เราทำเนี่ยไปไว้ตรงไหนก็ได้ ก็ช่วยประหยัดเวลาในการทำเว็บของเราได้รวดเร็วขึ้นนะครับ